สมบัติของผู้ที่จะทำการเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนของผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือจะต้องมีอายุเกิน 21 ปีบริบูรณ์นะครับ จนแต่ไม่เกิน 60 ปี โดยจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพได้รับใบรับรองแพทย์ชั้น 3 จากสถาบันเวชศาสตร์การบิน และต้องมีความรู้ต่างๆนะครับ เช่นความรู้ในเรื่องของกฎหมายการบิน ความรู้ในเรื่องของหลักการบินทั่วไป ความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศ ต้องมีความรู้ในเรื่องของสมรรถนะของบุคคล หรือว่า human performance มีความรู้ในเรื่องของอุตุนิยมวิทยา การคาดการสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ ต้องมีความรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ ในการควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับ โดยความรู้เหล่านี้เนี่ย เราจะได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นอกนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับ ตัวผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศเอง ต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศ ได้กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ว่าต้องมีระดับภาษาอังกฤษในระดับ4ขึ้นไป และผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ จะต้องมีความอดทน อดกลั้น มีความเป็นผู้นำนะครับ มีความคิด ความตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและรอบคอบ ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีความตรงต่อเวลา นะครับเนื่องจากในการที่จะทำงานเนี่ยเราจะต้องมารับหน้าที่พนัะงานต่อจากผู้ที่รับทำงานก่อนหน้าเรานะครับ เราจะเพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าในการทำงาน เราจึงต้องมารับงานให้ทันเวลา และนะครับสำหรับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพจิตและ ร่างกายจากสถาบันเวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ